ไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่มีผีหรอก มีใครอยู่ไหม ผมต้องการที่พัก ว้าวดูนั่นสิ เขาเปิดประตูให้ผม